พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน อนุภาคนาโน สารสกัดสมุนไพรไทย ปัจจุบันมีการนำสารสกัดสมุนไพรไทย มาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางกันอย่างแพร่หลายครับ แต่ปัญหาสำคัญคือ การซึมผ่านของสารเข้าสู่ผิวหนังยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับ ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำนาโนเทคโนโลยี มาช่วยแก้ปัญหา โดยเพิ่มความคงตัวของสารสกัด รวมทั้งนำส่งสาร ให้เข้าถึงเป้าหมาย และออกฤทธิ์ได้เต็มที่ครับ นักวิจัยสวทช วิจัยและพัฒนาอนุภาคนาโนจากสารสกัดสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีการกักเก็บห่อหุ้มในรูปแคปซูลขนาดเล็ก ให้อยู่ในระดับอนุภาคนาโน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารสกัดสมุนไพร เช่น เพิ่มการดูดซึม ควบคุมการปลดปล่อยของสารออกฤทธิ์ ลดปริมาณการใช้สารสำคัญ อีกทั้งช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับสารสกัด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการทดลองผลิต เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านคลินิก และความคงตัวการพัฒนาสูตรตำรับ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนสมุนไพร และเครื่องสำอางผสมอนุภาคนาโนสมุนไพร วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000